เอาละครับคราวนี้เราจะมาพบกันในตอนนะครับเที่ยวง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วนะครับคืออะไรนะครับคือการที่เราจะไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Thailand Tourism Directory นั่นเองนะครับ Thailand Tourism Directory คืออะไรนะครับคือแอปพลิเคชันที่รองรับนโยบายรัฐบาลนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ทำเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหาร และบริษัททัวร์นะครับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้คุณผู้ชมเนี่ยเต็มตาเต็มใจเต็มอิ่มกับแอปพลิเคชันเพียงแอปเดียวเปิดแอปเดียวปุ๊บทำได้ครบทุกอย ย่างเลนนั่นเองนะครับคราวนี้เป็นอย่างไรเรามาลองดูแอปพลิเคชันตัวนี้กันครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store เหมือนกันครับ แอปพลิเคชันจะชื่อว่านี้นะครับ Thailand Tourism Directory นะครับเป็นอย่างไรนะครับโหลดเสร็จหรือยังครับโหลดเสร็จแล้วมาดูกันเลยนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันครับเขาจะทำการขึ้นมากดคอนเฟิร์มอนุญาตอะไรนิดหน่อยเหมือนปกตินะครับเพราะอนุญาตการเข้าครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเข้ามาเจอหน้าจอต่างๆ มากมายเลยนะครับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับของเรานะครับตอนนี้กำลังดังอะไรนะครับแถวบนสุดก็จะมีแบ ับโชว์ออกมาหมดเลยนะครับว่าอ่าตอนนี้คลองตลาดเก่านะครับคลองสวนร้อยปีนะครับเป็นอย่างไรอ่าลองกดเข้าไปดูนะครับสิ่งที่เขาจะบอกออกมานะครับก็คือ1สถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับขณะเนี้ยที่นั่นบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับ30 องศามีเมฆเป็นส่วนมาก ก็แสดงว่าไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับ30 องศาก็เชิญไปเที่ยวกันได้นะครับแถมยังบอกด้วยว่าปิดแล้วหรือยังนั่นเองนะครับเวลาทำการนะครับเขาจะบอกเลยสถานที่นี้ยังไม่ปิดเราก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ทันทีนะครับค่าเข้าชมมีไหมนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบคือใครนะ ะครับเวลาที่ใช้เที่ยวไม่จำกัดนะครับ มีที่จอดรถไหมนะครับเขาก็จะบอกมาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับโอ้โหมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งโฮมสเตย์ด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับสาธารณูปโภคนะครับซึ่งเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้าง สมมุติถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราถูกใจนะครับเราสามารถกดบันทึกได้นะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจับตาของเรา ที่เก็บบันทึกไว้ในความทรงจำนะครับแล้วก็หรือจะแชร์คนอื่นก็ได้ หรือเราสามารถรีวิวได้นะครับรีวิวรีวิวทำไมนะครับรีวิวเพื่อให้คนอื่นสนใจเพื่อไปเที่ยว ที่ยวต่อในแหล่งท่องเที่ยวนี้นั่นเองนะครับอ่าสมมติผมชอบที่นี้มากนะครับผมรีวิวให้ปุ๊บ5ดาวเลยนะครับแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยนะครับสวยงามมากปุ๊บแบ่งปันรูปภาพให้ถ้าถ่ายภาพมารูปสวยๆก็แบ่งปันรูปภาพกับเขาไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งนะครับเป็นไงครับให้ 5 ดาวแล้วเรียบร้อยนะครับดูสวยงามชวนคนอื่นไปท่องเที่ยวทำให้แบบการท่องเที่ยวประเทศเราคึกคักขึ้นมาอีกนะครับโดยไทยเที่ยวไทยนั่นเองนะครับอ่าแต่คนต่างประเทศก็ใช้เที่ยวได้นะครับแล้วถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราจะได้ทำอะไรล่ะครับผู้ประกอบการหลักๆเราอาจจะให้นักท่องเที่ยวของเราที่มาพักอ่าพักการท่องเที่ยวกับเรา เราเป็นโฮมสเตย์มาพักของเรานะครับแล้วเราแนะนำที่ท่องเที่ยวอะไรไม่ได้นะครับเราก็ให้เพียงให้เขาโหลดแอปพลิเคชันนี้ไปใช้นะครับแล้วเราก็เปิดให้เขาดูหรือเขาก็เปิดของเขาเองได้นะครับว่าจะไปเที่ยวรอบๆ ของเขามีที่เที่ยวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับถ้าเราเปิด GPS ขึ้นมาด้วยนะครับระบบ GPS ของเราเนี่ยเขาจะบอกด้วยว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ของเราในขณะนี้มีที่ไหนน่าสนใจบ้างนะครับแหล่งท่องเที่ยวใกล้ ๆของเราที่น่าสนใจบ้างครับลองดูด้านล่างนะครับจะมีคำว่าเนียมีนะครับเนียมีหมายความว่าถ้าเปิดแล้วปุ๊บ GPS ของเราจับได้ อยู่ใกล้กับจุดท่องเที่ยวอะไรนะครับเขาก็จะโชว์ขึ้นมา ว่าที่ใกล้ๆเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจน่าไปเที่ยวได้บ้างนะครับอ่าเราก็ลองเลือกดูได้เลยนะครับว่าที่ไหนมีน่าไปเที่ยวบ้างนะครับระยะไม่ไกลมากนะครับอ่าตลาดนัดมะลินะครับเราอยู่แถวเมืองทองธานีนะครับเราก็กดเข้าไปดูนะครับอยู่ตรงไหนปุ๊บดิเรกชันเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเที่ยวเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดชอบกดแชร์กดรีวิวนะครับเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆให้ผู้คนไปเที่ยวทำให้เศรษฐกิจเราจเจริญเติบโตนั่นเองครับเอาละครับแล้วถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวล่ะแต่เราไม่รู้จะไปเที่ยวไหนล่ะคราวนี้นะครับเรามาดูที่หัวข้อนี้นะครับกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั่วประเท ศนะครับตัวหัวข้อนี้จะเป็นการแสดงว่าตอนนี้ในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจในแต่ละจังหวัดบ้างนะครับอ่าลองเปิดดูนะครับ ที่ผมสนใจปุ๊บเกษตรเมืองทองนะครับงานเกษตรเมืองทองอ่ะผมกดเข้าไปดูอ่ะก็จะบอกว่าผมอยู่อะไรแวกใกล้ๆกับเมืองทองธานีเหมือนกันนะครับแล้วมีงานอะไรก็จะเป็นการใส่รายละเอียดเข้าไปเพิ่มนะครับมีวันสิ้นสุดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีงานต่างๆมากมายนะครับไม่จำเป็นอยู่ต้องแถวแค่แถวใกล้ๆเรานะครับแถวด้านอื่นนะครับอย่าไปเที่ยวจังหวัดอะไรแล้วก็เสิร์ชหาได้เหมือนกันนะ ะครับ คราวนี้พอเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บ ต่างจังหวัดนี่โอ้ยหาที่พักยากเหลือเกินนะครับก็มีหัวข้อเกี่ยวกับที่พักให้เราได้เลือกนะครับแล้วก็เลือกไปเลยครับที่หัวข้อนะครับเขาก็จะมีโรงแรมใกล้ๆของเราขึ้นมานะครับให้เรากดแบบสนใจดูนะครับว่าโรงแรมไหนที่ใกล้กับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปสะดวกสบายไหมรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสะดวกสบายไหมครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้รู้แล้วว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เราจะไปอ่ะปิดกี่โมงเปิดกี่โมงอยู่วันไหนสวยงามอย่างไรเดินทางอย่างไรนะ ครับยังตามด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เราที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วอาจจะอยู่แถวนี้มานานแล้ว แต่อาจจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้จักอีกนะครับก็เข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราไปแล้วเราต้องการหาที่พักก็เสิร์ชได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้เหมือนกันนะครับและถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมานะครับยังมีสายด่วนการท่องเที่ยวให้เราโทรได้ในทันทีอีกนะครับเพียงแค่กดขอความช่วยเหลือนะครับกดไปที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับเขาก็จะโทรหาเบอร์ตำรวจท่องเที่ยวให้เราได้ติดต่อและสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เราเกิดขึ้นนั้นในทันทีเลยครับเป็นอย่างไร ไบ้างครับแอปพลิเคชันตัวนี้สะดวกสบายนะครับกับการที่เราจะพกแอปพลิเคชันตัวนี้ไปในแหล่งที่เราจะไปท่องเที่ยวด้วยหรือเราเป็นผู้ประกอบการเราก็พกแอปพลิเคชันตัวนี้ติดตัวไว้ ในการแนะนำลูกค้าของเรานะครับซึ่งทำให้ความสะดวกสบายแก่ทั้งเราและลูกค้านั่นเองครับเอาละครับนอกจากแอปนะครับ Thailand Tourism Directory ไปแล้วนะครับยังมีแอปตัวอื่นมากมายนะครับที่ช่วยส่งเสริมในการท่องเที่ยวของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปของทททเอนะครับ Thailand Tourism Map นะครับหรือ Thailand Tourism ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น Amazing Thailand นะครับแอปพลิเค ชันตัวนี้นะครับหรือของไทยที่เราชอบนิยมใช้กันนะครับตอนนี้นะครับก็คือชิลไปไหนนั่นเองนะครับส่วนมากโดยหลักๆแล้วเราอาจจะหาที่ชิลไปไหนก็ได้นะครับว่าเราจะไปจุดเนี้ยตรงนี้มีสถานที่อะไรน่าเชี่ยวเขาก็จะมารีวิวมาอะไรใหม่ๆ เหมือนกันนะครับและนอกจากชิลไปไหนแล้วครับอาจจะมีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายนะครับตามแต่ที่ทุกคนจะเลือกใช้นะครับหรือพัฒนาขึ้นมาเองก็ได้นะครับหลักๆ เลยก็ไม่มีอะไรยากครับเพียงแค่เข้า Google Play Store หรือ App Store ของ Apple หรือของ Android นะครับก็เพียงแค่ไปเสิร์ชคำว่าท่องเที่ยวหรือเที่ยวหรือทัวร์อะไรก็ ได้นะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันให้เราโหลดได้ไปใช้นั่นเองครับ